ทำงานทำงานทำงาน ทำงาน ทำงาน ทำงาน ทำงาน ทำงาน ทำงาน ทำงาน ทำงาน ได้เรียน มีกิน ช่วยเหลือ ผ่องใสเมียรักอบอุ่น ไม่ป่วย รวยปัญญา พัฒนา ฉลาด ชาติเจริญไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แค่เลิกเล่าเนี่ย